วันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมอาเพอร์ซิอุสกันนั่นเองนะครับ ผมดูดีริมาถึงมันก็ไหลๆมันมีเลยเป็นอีมาถึงก็ไหลๆอย่างนี้เลยมาถึงแจมจัดเลยถือว่ามาดีจัดจัดเลยผมร้อยยี่สิบเก้าบาทเช็ดเคมาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าเปิดไม้มาได้ดีนะผมนะก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมเลยนะครับจัดไป วยอย่างนั้นแหละเพื่อนยังไงต่อคูณ16ไหลซะด้วยคูณ16ไหลซะด้วยไงเจเช็ดเคและเคด้วยมาต่อไหมเคด้วยไม่มาต่อแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรงมาแล้วจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกไป648บาทเช็ดเคทุน200แต่ไป600แล้วเมื่อนะจังหวะนี้นะเราเล่นแบบยัดเบ็ดไปเลยนะวัดใจไปเลยแล้ววัดใจได้ดีด้วยไง แล้วมันวัดใจได้ดีด้วยไงประเด็นอะเอาดีเอาเรื่องกระเบื้องแล้วเรื่องกระเบื้องแล้วไปยังไงกันต่อ หมดเกาะไปก่อนนะครับผมนะไม้ขอยักขยับเบรดอ่าหนักหนักไปเลย 80 ไปเลยแล้วกันเมื่อกี้เป็นรอบนี้ 80 ไปเลย 10 สปินขำๆไหมครับผม ลองดูลองดูลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้มีอยู่800 80 ก็ถ้า 10สปินนี้ไม่แตกเลย กูก็หมดตุเลยฟีในฟีหรอไม่ใช่ฟีในฟีดิฟีสปินเข้าหรอฟีสปินเข้าหรอสเกตเตอร์ว่าไงสเกตเตอร์ว่าไงขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นจัดมาเสียดายแต่ไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันอยู่ ยังได้ลุ้นกันอยู่อีกนิดนึงนะขอได้ไหมขอได้ไหม สกิตเตอร์จัดมา โอ้โหเสียดายว่ะถ้าได้เข้าฟรีเป็น80 นะมึง รู้เรื่องชิปหายแล้วมันแปลกๆแล้วนี่สกิตเตอร์มาให้รู้นี่แล้วสกิตเตอร์มาให้รู้นี่แล้ว รอบนี้ต้องได้แล้วหรือเปล่า รอบนี้มันต้องได้แล้วหรือเปล่า มันไม่ได้อีกแล้วเช็ดขี้มึงมาหลอกกูทำไมวะเนี่ย มันมาหลอกให้เราตายใจมันเมื่อว่แต่เต็มกราฟไปอยู่ดอกนี้เราไหลต่อด้วยครึ่งกราฟไปอีกดอกหนึ่งนะครับผมสวยงามยังไงกันต่อสกิตเตอร์สามตัวกี่รอบแล้ววะเนี่ย สเกตเตอร์สามตัวมันกี่รอบแล้วไอเช็ดเคมันเกินไปเพื่อนขอหนักๆหน่อยดิวะโอ้ไม่ไหวเลยเบ็ดแปดสิบไม่ไหวแล้วเมื่อขอญาตลงไปเบ็ดเอ่อสามสิบล้านเบ็ดยี่เหมือนเดิมว่ะไม่ไหวแล้วแปลกๆเบ็ดสามสิบก็น่าจะหมดเหมือนกันนะผมดูทรงไอสเกตเตอร์สามตัวแล้วมึงมาให้กูหน่อยได้ไหมกูขอเถอะวะสเกตเตอร์สามตัวมึงสามสี่รอบแล้วเนี่ยมึงมาเถอะมึงมาเถอะโอ้โหกูถามจริง กูถามจริงไอเช็ดเค ขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าให้กูอีกหรอ เสียงลงเลยนะวะนะ คืนไปมาจัดมาขอแจมๆแบบลำแหลมดอกหนักๆ หน่อยเป็ดยี่ไม่ไหวมันเมื่อวาเป็ดแปดบาทแล้วกันไปสิบสปินมาเนี่ยเราวัดวัดอย่างนี้ไปเลยแบบสิบสปินหมดสิบสปินหมดอ่ะผมว่ามันต้องได้บ้างแหละวะ ผมว่ามันต้องมีพลิกกลมพลิกเกมกันบ้างแล้วเหลือห้าสิบบาทถึงก็เกมได้มันจะจบคลิปไปเกินไปหรือเปล่า มันจะจบคลิปไวเกินไปหรือเปล่าเอสวยงามขึ้นกราฟไปนะดอกนี้คูณ17 โอ้โหแต่ไม่ไหลว่ะเสียดายตัวคูณกำลังมาเลย ตัวคูณแม่งกำลังไหลเลยอะเกตเตอร์สามตัวแล้วเกตเตอร์สามตัวแล้วไฟหนึ่งตัวมามาเถอะกูขอแล้ววะมึงสี่ห้ารอบแล้ว โอ้โหกูถามจริงตัวเดียวมึงจะยากอะไรขนาดนี้ เกินไปเพื่อนโอ้โหงก็ขี้งกเกินดีๆหน่อยดีๆหน่อยไหวขึ้นกราไป ขอญาตวัดวัดใจไปสิไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสิบสปินเหมือนเดิมไปเราต้องใช้สูตรนี้ไปเลยนะเชื่อผม สูตรลับอันนี้สูตรลับนะถ้าใครดักทางผมถูกก็ลองไปใช้ดูนะ เหมาะเลยสูตรลับ ได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ลองดูกันเนี่ยแมงเอ้ยลงดิ่งดิงอยู่เนี่ยจะหมดหลายรอบแล้วเมื่อนจะหมดหลายรอบแล้วเอาอีกแล้วอุ้ยไงมาจนได้เว้ยรอบนี้ไม่ต้องลุ้นเลย รอบนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับผมเบ็ดสิบนะสเก็ตเตอร์สี่ตัวจัดไปดิ มาสักทีนะมึง โอ้โหเขายากเข้าเย็นเหลือเกินจัดมาผมในฟีขอจำแจมละกันในฟีขอจำแจมละกันเบสสิบขอหลายๆเพื่อนขอหลายๆอย่างเงียบอย่างเงียบพะโล อย่างเงียบเอออย่างนี้ไม่สวยแล้วโอ้โหใจกันเต็มกราฟเลยแต่แม่งไม่แตกขาดช่องหนึ่งช่องเดียวไม่กีนเสียดายคูณสิบห้าว่าไงไหลๆไหมไม่ไหลซะด้วยไง แล้วมันไม่ไหลซะด้วยไงอะไรของมึงวะเนี่ย วยอยู่ครึ่งกราฟยังไงกันต่อตัวคุณไปคูณยี่สามแล้วแต่มันไม่ไหลอีกแล้วเอ้ยมึงเข้าฟรีให้กูมึงก็แต่ให้กูเยอะๆหน่อย หลายๆหน่อยเพื่อนเหลือสองสปินสุดท้ายเหมือนสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไงหมดกองแล้วอ่ะกูถามจริง นานไงยังได้อยู่ยังได้อยู่นิดนึงก็ยังเอานะคูณ28มาไหลต่อแจกันสวยงามผมไปยังไงต่อขอยนิดนึงได้ไหมคูณ31คูณ31ยังมาต่อนะได้อยู่31บาทกูก็เอาเอาหมดเคด้วยอย่างนี้สวยงามแล้วไปยังไงต่อคูณ36ยังมาต่อแต่ไม่แตกแล้วรางวัลก็่างก็โตส่งท้ายกันไปนะ305บาทเออให้ทุนกูต่อชีวิตหน่อยเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ไป 400กว่าบาทก็ถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องแล้วอยู่นะครับผมนะ โอเคไปดูกันต่อเพื่อนเบ็ดอ่า40 แม่งเลยกันเนี่ยวัดไป10สปิน ก็ถ้าว่าใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับมานะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับนะจัดไปแจกกันมาสวยยังไงต่อเบสซีสิบเด้อเด้อเบสซีสิบเด้อดีเด้อดีเด้อคาร์ดขึ้นมานี่รู้เรื่องดูยันต่อโหกูต้องลงเบ็ดอีกแล้วเบ็ดยี่พอแล้วกันไม่ไหวแล้ววะ มันมันกลับมาล่อแรกแล้วเออคิวเต็มกราฟอยู่ดอกนี้คูณ10เท่าไหร่วะน่าโอ้โหจะไหลด้วยแล้วมันไหลซะด้วยเช็ดเคนี่ไงมา แล้วดอกแพง ดอกแพงมาแล้วครับผมสวยงานอะไรๆอย่างเงี้ยอะไรที่กูต้องการนะอือก้อนโคใหญ่โคโตก้อนแรกมาแล้วผมซุปเปอร์มันกลับไป1,935บาทนะ เอาเรื่องกระเบื้องแล้วเอาเรื่องกระเบื้องแล้วมาแล้วเว้ยทุนมาต่อชีวิตแล้วจังหวะนี้ทุนมาต่อชีวิตแล้วเอสวยงามคูณ8ไปหมาพ่อให้นะแล้วไงต่อขอไหลๆขอไหลๆเพื่อนเอาหน่อย มาดีแล้วส่งเริ่มมาดีแล้ว จัดมาจัดมา เอเข้าดีจัดเลยผมรู้สึกว่าเอเข้าดีมากเลยนะวันนี้เออเคด้วยมาต่อคูณ8คูณ 8 ไหลด้วยเจมาควายไปอีกดอกหนึ่งคูณ11คูณิบมาต่อที่วายช่องสองไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ว เรื่องกาบเบื้องหลังครับผมนั้นแหละที่กูต้องการนี่สามร้อยกว่าบาทไปอีกดอกนึงนะ ต้องอย่างนี้ดีวะมันต้องอย่างนี้ดีวะลุยกันต่อม่อลุยกันต่อยังไม่หยุดยังไม่หย่อนเราอ่ะจัดเป็น200ไปสิบสปินมา วัดใจสุดๆอ่ะบอกเลย วัดใจสุดๆอะกูบอกเลยเบ็ดสองร้อยนี่เอาโอ้ยกูกล้าเล่นแน่ไหมเนี่ยเคด้วยครึ่งกรามนะสเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์สามตัวกูถามจริงสเก็ตเตอร์ตัวหนึ่งมาเบ็ดสองร้อยฟรีเกมเบ็ดสองร้อยฟรีเกมโอ้โหสวยงามครับผมเบ็ดสองร้อยเข้าฟรีนะวะนะเอาเรื่องเอาเรื่องมาดิครับจัดไปดิมาดูเบ็ดสองร้อยเข้าฟรีจะเป็นยังไง จะแตกเท่าไหร่ลองดูกัน ลองดูกันเลยลองดูกันเลยเป็นของอะไรเข้าฟรีมึงก็เอาดีๆให้กูหน่อยนะ สวยงามใจกันดอกเดียวอันเก้าหมอกไฟไปนะนี่เรามันไหลต่อซะด้วยสวยอาหลับแทะแลตะลึงละแจกันไหลๆอย่างนี้สวยงามเลยเช็ดขี้เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องมาดีอยู่แต่คันกว่าแล้วจังหวะนี้แล้วแจกันเข้าต่ออย่างนี้ก็แหลมแจมแมวดิเขาอูสองพันหนึ่งเช็ดเคีแล้วมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนรอกสองพันแปดยังไม่ก้อนใหญ่ก้อนโตเลยคิดดูนะว่านะสองพันแปดยังไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตอ่ะ ชิดที่สองร้อยเอาเรืองจัดจัดกับผมมีมีสองพันสามนะโอเค ด้วยเต็มกราไปดอกนี้ห้าพันกว่าบาทเจเกได้ดูวายมันเข้าการันตีการแต่งแบบโอ้โหวายมันเข้าหมดเกินเบ็ดสองร้อยพาเราพีเกมแล้วนะมันจังหวะนี้เบ็ดสองร้อยลั่นจัดจัดเลยยูทูบก็ไม่กำไรสามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าบาท เช็ดเค อะไรวะหน้า บอกได้คำเดียวเลยว่าสุดจัดครับผม เอาเรื่องจะจัดเลยดูแจกกันเข้าต่อยแล้ว ดอกนี้ ไป6,007ชิดกี้ดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย มันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆ เราวัดใจขนาดนี้นะเมื่อนาแต่ไป6,720เอาดีเอาดีมึงเอาดี โอ้โหสุดจี๊ดสุดจี๊ดจะจัดเลยผมสปินสุดท้ายแล้วหมดกรอบอันที่เรียบร้อยอะ หมดกรอบอันที่เรียบร้อยแต่ไป42,980เช็ดเค โอ้ไป้อยสุดจริงเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วสเก็ตเตอร์มาแล้วมันเข้าฟรีรอบนึงเลยเหรอเข้าฟรีรอบนึงก็ได้นะจัดมาจัดมา เอาหน่อยโอ้โหไม่มาเว้ยไม่เป็นไรตอนนี้คือกำไรเน้นๆแล้วทุน 200กูแตงไป40,000เจ็ดกี้กูทำได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหสุด จัดครับผมเมื่อนะโอเควันนี้ผมขอพากไว้เท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเมื่อนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผมและใครสนใจตามมาเล่นสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ฟังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอียนแล้วก็รับบอลเลดด้วยนะครับนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับ ผมบายบายสวัสดีครับ